มันต้องร้อนมาปวดตาใกล้มาบ้านกันแล้วใกล้จะมานั่งตากฝน

ไอ้เอาไปไหนแล้วลูกว่ะต้องลาวันอังคารก่อนล่อมาเลยจอมือรอ Thank you.